สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายไปในความมืดมนเมื่อองค์พระสัมมาบังเกิดขึ้นบันดาลดลหนึ่งสุริยันนำพาชนพ้นภัย านาล้นพระทัยขจัดทุกในดวงจิต ดับความมืดมิดมาลายไปทรงชี้ทางสว่างทางสู่นิพพาน พระอรหันตสาวกอีกมากมาย บรรลุธรรมอันประเสริฐล้ำภายในตนพามูชนให้รอดพ้นจากทุกภัย พระศาสนาขยายไปยังกว้างไกล ชนทั้งหลายต่างสุขใจหมด จิตดับความมืดมิดพบสุขลำและบังเกิดผู้บรรลุธรรมอีกมากมาย ชีวิตสมณะผู้ชนะแห่งจักรวาลชนะมารจิตเบิกบานด้วยพระธรรมคือชีวิตอันสูงส่ง chỉ được ศาสนาขยายไปยังกว้างไกล ชนทั้งหลายต่างสุขใจหมดทุกพลันดีดับทุกในดวงจิต ดับความมืดมิดพบสุขลำ และบังเกิดผู้บรรลุ จักรวาลชนะมารจิตเบิกบานด้วยพระธรรม คือชีวิตอันสูงส่งที่ดำรงประสาทมันให้คงอยู่คู่จักรวาลอนันตชีวิตสมณะผู้ชนะแห่งจักรวาลชนะ านจิตเบิกบานด้วยพระธรรมคือชีวิตอันสูงส่งที่ดำรงประสาทมัน ให้คงอยู่คู่จักรวาลอนันตให้คงอยู่คู่จักรวาลอนันตา